nhau thôi lá ừ. tao gì ừ. tắt tắt ra này, này. ไว้ค้างเข้าไปคง้วยหนักเอาไว้ค้างก็ได้มันยังปิดเปิดยังไง อยู่บ่ละเหลือถ่ายจะเข้ามันเหลือดอกอยู่นะ โตข้นใส่กาวหลายปะใส่เหล้ก็เออนั่นอัดทำหล่นเปียกน้ำผมนึกปีดนี่รถนั่นมา ยังสอบยังปิดหลุดเออไม่ต้องเรียนยังไงนะนี่ไงยคนอื่นเขาบอเห็นงาน คือแจกเลยนะมาเห็นแล้วเห็นแล้วกันนี้ อันนี้เขาเห็นว่าใช้ประสบการณ์นะในอนาคตเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นมาเดียวอยู่คนเดียวเห็นไงเลย เออ ่พันจะแรกเนาะเดี๋ยวยังไงบ่พันได้ยุได้ยุอยเอาเลยนะครับ อย่าให้สายมันหมุนเลยล่ะดับสายโอ้หมุนเดับขอบขอต่อพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจับหาทีใส่เขาใช่ถือมาไว้กับแหงเรื่องซื้อกระป๋องหน่อยก็ได้ บอกท่านมันแหงมันปิดบ่แน่นเนาะปิดแน่นมันบ่มีปัญหาเด้อ ลองเทสนะครับได้แล้วมั้งจัดเลยวะเราจะเปิดวาล์วเทสแล้วนะครับ เปิด เปิดแล้ว เปิดแล้วนะครับ เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในรั่วไม่รั่วนะครับ โอเคเรียบร้อย ใส่วาล์วเลยนะครับ ข้างบนก็สนิท